เราจะทำตามสัญญา ขอเวลาอีกไม่นาน แล้วที่ดินที่ขายไปจะคืนกลับมา ผมคือรอรุ่งมารุ่งพอเพียงรุ่งมือโคตรโกงและขอรับใช้ลุงจะทำตามสัญญา ขอเพียงเธอดู รักใช่ดู